กระบวนการของการรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะทางปัญญา อันได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา รวมทั้งทักษะทางเทคโนโลยี เป็นต้น กระบวนการเรียนรู้สารสนเทศ จึงเกี่ยวกับความสามารถท่าประการดังต่อไปนี้ ทักษะที่ 1 ความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ เป็นทักษะที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ในเรื่องความต้องการสารสนเทศ ไม่เพียงแค่รู้ว่าต้องการสารสนเทศ แต่ต้องตระหนักว่าสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไร โดยเฉพาะความสำคัญในการเรียนระดับอุดมศึกษา เป็นการพิจารณาวางแผน ในการสืบค้น เพื่อแก้ปัญหาตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาตามกระบวนการของหลักวิทยาศาสตร์ นอกจากจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า เพื่อความรู้ตามหลักสูตรแล้วยังอาจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานที่ต้องใช้เพื่อการตัดสินใจด้วยก็ได้ ทักษะที่ 2 ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศ เมื่อตระหนักแล้วว่า ต้องการสารสนเทศอะไร ก็เริ่มค้นหาสารสนเทศนั้น ทั้งนี้ จะต้องเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสารสนเทศกับลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ของแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ นอกจากนั้น ยังต้องรู้เครื่องมือที่จะใช้ในการค้นหา รวมทั้ง กลยุทธ์และเทคนิค เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทักษะที่ 3 ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ เมื่อค้นพบสารสนเทศตามที่ต้องการได้แล้ว ก็มีการประเมินเนื้อหา เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ และจะเกิดประโยชน์สูงสุด ทักษะที่ 4 ความสามารถในการประมวลสารสนเทศ เมื่อเลือกสารสนเทศแล้ว ก็จำเป็นต้องนำสารสนเทศที่เลือกได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลสารสนเทศ โดยจดระเบียนสารสนเทศขึ้นมาใหม่ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจตามหลักการ และจุดมุ่งหมายที่ต้องการนำเสนอ รวมทั้ง ตอบคำถามตามประเด็นปัญหาที่ต้องการ ทักษะนี้จำเป็นต้องใช้วิธีคิดแบบแยกแยะ คือมองเห็นและแสดงความจริง โดยแยกแยะให้ออกให้เห็นแต่ละด้านทำให้เห็นความสัมพันธ์อย่างสอดคล้อง วิธีที่ช่วยในการวิเคราะห์สารสนเทศ คือการทำบัตรบันทึกตามประเด็นแนวคิด ทักษะที่ 5 ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะในการนำเสนอสารสนเทศ ที่ผ่านการสังเคราะห์มาแล้ว นำมาเผยแพร่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งการนำไปใช้นั้นอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากนำเสนอในลักษณะรายงานการค้นคว้าจริยธรรมในการใช้สารสนเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ การขโมยความคิด ถึงแม้จะมีการเอื้อประโยชน์ของการใช้งานที่เป็นธรรม แต่ก็มีข้อถกเถียงกันอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องสร้างจิตสำนึกในการมีมารยาททางวิชาการ